สนามบินในประเทศไทยเราคือมีเยอะมาก ๆ เลยถ้านับรวมกันแล้วนี่คือโอ้โหเกือบจะหลักร้อยเลยนะคะ ถ้านับแล้วจริงๆ ก็ทำให้การเดินทางนะคะ ด้วยเครื่องบินสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทำให้พัฒนาการนะคะไม่หยุดยั้งจริง ๆ ค่ะ ค่ะ ส่วนท่าอากาศยานของท t นะคะจัจทรย์หนอยมี 6 ท่าที่ว่าเนี่ย คือมีท่า 1สุวรรณภูมินะคะอ2ดอนเมือง 3 เชียงใหม่ 4 แม่ฟ้าหลวงเชียงราย 5 ภูเก็ต 6หาดใหญ่ค่ะ แล้วจัจทรย์หวายคะบางกอกมีอะไรบ้างคะจัจทร์บริษัทการบินกรุงเทพนะคะ จำกัดมหาชนหรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์เขาก็เป็นเจ้าของสนามบินเหมือนกันนะคะ โดยที่เมื่อกี้อาจารย์สายพูดไปแล้วว่า มีด้วยกัน3ท่าอากาศยานก็คือท่าอากาศยานตราด แล้วก็ท่าอากาศยานสมุยและสุดท้ายนะคะท่าอากาศยานสุขโขทัยค่ะ อาจารย์ทรายคะกองทัพเรือค่ะ กองทัพเรือไทยนี่เขาก็มีท่าอากาศยานด้วยค่ะ ซึ่งตอนนี้กำลังบูมมากๆเลยอ๋อท่าอากาศยานที่ดัง ๆนะคะใช่ค่ะคือปู่ตะเภานั่นเองค่ะก็คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ท่าอากาศยานที่สองนะคะคือสนามบินจันทบุรีเขาขอเป็นเรียกสนามบินแล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็จะเล็กหน่อยนึงแบบที่สามก็คือท่าอากาศยานสงขลาค่ะอืมท่าอากาศยานส่วนใหญ่ของทหารเรือ ถ้าเกิดว่าเป็นทางพาณิชย์ก็น่าจะเป็นท่าอากาศยานอุตภเปานะคะ แล้วก็อีกสองสนามบินอาจจะใช้ในทางฝึก ยุทธการทางทหารใช่ไหมคะคืออาจจะใช้น้อยอะค่ะ แต่ว่าจริงๆ แล้วสงขา ก็มันจะใช้เยอะตรงที่ว่ามีแท่นขุดเจาะอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์หวายเขาเลยสามารถใช้ได้พวกปตทเชฟรอนอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ลงท่าสงขาค่ะโหดีมากๆเลยค่ะ เป็นความรู้ที่ดีจริงๆเลย ต่อไปนะคะท่าอากาศยานค่ะ ของกองทัพอากาศไทยค่ะ เราแบ่งด้วยกันเป็น 6กองบินค่ะ เขาจะไม่ใช้คำว่าเป็นท่าอากาศยานหรือว่าสนามบินและ เขาจะใช้เป็นกองบินกองบินแรกค่ะจัร์ทราย คือกองบิน 1 คือนครราชสีมา 2 กองบิน 2 สนามบิน โคกระเทียมค่ะ จังหวัดลบบุรีค่ะกองบิน4นะคะท่าอากาศยานตาคลีอยู่นครสวรรค์นะคะ กองบิน 5 ค่ะ สนามบินประจวบคีรีขันธ์ค่ะ และกองบิน 6 ค่ะ อยู่ที่สนามบินดอนเมือง เออ สนามบินดอนเมืองอาจารย์ทรายคะแปลกไหมคะ สนามบินดอนเมืองก็มีของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนใช่และยังมีกองบิน 6 เขาแบ่งกันใช่ไหมคะ เขาแบ่งค่ะรันเวย์เขาก็แบ่งค่ะอคืออยู่กันคนละฝากฝั่งเลยค่ะ ก็คืออยู่ที่ดอนเมืองเหมือนกัน ว่าเป็นคนละสังกัดเท่านั้นเอง ส่วนกองบินสุดท้ายนะคะจังหวัดกองบินสุดท้ายค่ะก็คือกองบินเจ็ดนะคะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ และยังไม่พอค่ะ กองบินของกองทัพอากาศไทยค่ะ ยังมีฝูงบินย่อยๆนะคะ กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคอีกค่ะอีกเยอะมากเลยนะใช่ค่ะคะ อย่างเช่นออะไรบ้างคะอาจารย์มีเอ่ออาทิเช่นกองบิน 21 ค่ะ อยู่จังหวัดอุบลราชธานี และกองบิน 41 อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะแต่มันก็จะมีสนามบินกำแพงแสนด้วยนะคะที่จะเป็นโรงเรียนการบินของทหารอากาศด้วยค่ะอาจารย์อันนี้ก็จะแยกไปว่าอาจจะไม่ใช่เป็นกองบินแต่เป็นสนามบินนะคะคะคะ